DC มอเตอร์และสเตปมอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าหรืออิเล็กทริกมอเตอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานกล การทำงานปกติของมอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กในตัวมอเตอร์ และสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสในขดลวดทำให้เกิดแรงดูด และแรงผลักของสนามแม่เหล็กทั้งสองในการใช้งานตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการขนส่งใช้มอเตอร์ชุดลากเป็นต้น นอกจากนั้นแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้ายังสามารถทำงานได้ถึงสองแบบ ได้แก่ การสร้างพลังงานกล และการผลิตพลังงานไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้าถูกนำไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น พัดลมอุตสาหกรรม เครื่องเป่า ปั๊ม เครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและดิสก์ไดรฟ์ มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถขับเคลื่อนโดยแหล่งจ่ายไฟกระแสตรง DC เช่น จากแบตเตอรี่ ยานยนต์ หรือวงจรเรียงกระแส หรือจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ AC เช่น จากไฟบ้าน อินเวอร์เตอร์ หรือเครื่องปั่นไฟ มอเตอร์ขนาดเล็กอาจจะพบในนาฬิกาไฟฟ้า มอเตอร์ทั่วไปที่มีขนาดและคุณลักษณะมาตรฐานสูง จะให้พลังงานกลที่สะดวกสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด ใช้สำหรับการใช้งานลากจูงเรือ และการบีบอัดท่อส่งน้ำมัน และปั๊มสูบจัดเก็บน้ำมัน ซึ่งมีกำลังถึง 100 เมกะวัตต์ มอเตอร์ไฟฟ้าอาจจำแนกได้ตามประเภทของแหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้า หรือตามโครงสร้างภายใน หรือตามการใช้งาน หรือตามการเคลื่อนไหวของเอาพุต และอื่นๆ DC มอเตอร์ DC มอเตอร์ คือมอเตอร์แบบสับเปลี่ยนด้วยตนเองทั้งหมดทำงานด้วยไฟ DC ซึ่งต้องใช้แปลงถ่านหรือบลัชมอเตอร์ DC ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทแม่เหล็กถาวรขนาดเล็ก การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้แปลงกับโรเตอร์สองขั้ว และสเตเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กถาวรขั้ว N หรือขั้ว S ที่บ่งบอกไว้บนผิวหน้าด้านในของแม่เหล็ก ซึ่ง ผิวหน้าด้านนอกจะเป็นขั้วตรงข้าม มอเตอร์ดีซีที่มีตัวสับเปลี่ยนจะมีหนึ่งชุดของขดลวกที่พันรอบอเมเจอร์ที่ขี่อยู่บนเพลาโรเตอร์เพลายังแบกตัวสับเปลี่ยนอยู่ด้วย ตัวสับเปลี่ยน จะทำตัวเป็นสวิตช์ไฟแบบหมุน ที่ใช้งานได้นานปี ในการเปลี่ยนทิศทางการไหลของกระแส ตามช่วงเวลาที่ไหลในขดลวดของโรเตอร์ ในขณะที่เพลาหมุน ดังนั้น ทุกๆ มอเตอร์ DC ที่ใช้แปลง จะต้องมีกระแส AC ไหลผ่านขดลวดที่กำลังหมุน กระแสจะไหลผ่านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคู่ของแปลงที่แตะอยู่กับตัวสับเปลี่ยนอเมเจอร์ที่กำลังหมุน ประกอบด้วยหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งคอยของขดลวดที่พันรอบแกนเหล็กอ่อนเคลือบฉนวน กระแสจากแปลงไหลผ่านตัวสับเปลี่ยน และขดลวดหนึ่งขดของอเมเจอร์ทำให้อเมเจอร์ มีสภาพเป็นแม่เหล็กชั่วคราว ซึ่งเกิดจากไฟฟ้า สนามแม่เหล็กที่ผลิตโดยอเมเจอร์ จะทำการปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กอยู่กับที่ ที่ผลิตโดยแม่เหล็กถาวร หรือขดลวดสร้างสนามแม่เหล็กอื่นๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง แรงระหว่างสองสนามแม่เหล็กมีแนวโน้มที่จะหมุนเพลาของมอเตอร์ ตัวสับเปลี่ยนจะสลับกระแสไฟฟ้าที่ให้กับคอยในขณะที่โรเตอร์หมุนเป็นการรักษาขั้วแม่เหล็กของโรเตอร์ ให้อยู่ในแนวที่สอดคล้องกับขั้วแม่เหล็กของสเตเตอร์เพื่อให้โรเตอร์ไม่เคยหยุดนิ่ง เช่นเข็มทิศที่ไม่หมุนไปทางอื่น แต่ช่วยให้หมุนตราบเท่าที่พลังงานถูกจ่ายให้ มอเตอร์ DC แบบใช้ตัวสับเปลี่ยนแบบคลาสสิกมีหลายข้อจำกัด เนื่องมาจากความจำเป็นสำหรับแปลงที่ต้องกดกับตัวสับเปลี่ยน แรงกดนี้จะสร้างแรงเสียดทาน และจะเกิดประกายไฟในขณะที่แปลงต่อวงจร และตัดวงจรกับคอยของโรเตอร์ ตอนที่แปลงเลื่อนผ่านรอยต่อที่เป็นฉนวนระหว่างเซกชันหนึ่งไปอีกเซกชันหนึ่งหรือแปลงอาจจะไปช็อตเซกชันที่อยู่ติดกัน นอกจากนี้การเหนี่ยวนำของขดลวดโรเตอร์ทำให้เกิดแรงดันตกคล่อมในแต่ละขดเพิ่มขึ้น เมื่อวงจรของมันจะเปิดออก ซึ่งไปเพิ่มประกายไฟของแปลง ประกายไฟนี้จะจำกัดความเร็วสูงสุดของมอเตอร์ เนื่องจากประกายไฟที่เร็วมากเกินไป จะร้อนมากเกินไป จะกัดกร่อน หรือแม้กระทั่งละลายตัวสับเปลี่ยน ความหนาแน่นของกระแสต่อหน่วยพื้นที่ของแปลง รวมทั้งค่าความต้านทาน จะจำกัดเอาพุทของมอเตอร์ การต่อ และการจากของหน้าสัมผัสยังสร้างคลื่นรบกวน ประกายไฟยังสร้าง Radio Frequency Interference หรือ RFI ในที่สุด แปลงก็จะเสื่อมสภาพ และต้องเปลี่ยน และตัวสับเปลี่ยนเองก็จะเสื่อมสภาพได้ และต้องการการบำรุงรักษา สำหรับมอเตอร์ขนาดใหญ่ หรืออาจจะต้องเปลี่ยน สำหรับมอเตอร์ขนาดเล็ก ชุดของตัวสับเปลี่ยนของมอเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นชิ้นส่วนที่มีราคาแพง และต้องใช้ความแม่นยำในการประกอบหลายชิ้นส่วนเข้าด้วยกันสำหรับมอเตอร์ขนาดเล็ก ปกติแล้ว ตัวสับเปลี่ยนจะประกอบมาเป็นส่วนหนึ่งของโรเตอร์ ดังนั้น ถ้าต้องเปลี่ยนตัวสับเปลี่ยน ก็ต้องเปลี่ยนโรเตอร์ทั้งตัว แปลงขนาดใหญ่ต้องการพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มกำลังของมอเตอร์ได้อย่างเต็มที่ แต่แปลงขนาดเล็ก ต้องการหน้าสัมผัสเล็กเพื่อเพิ่มความเร็วของมอเตอร์ให้เต็มที่ โดยที่แปลงไม่กระดอนและเกิดประกายไฟมากเกินไป แปลงขนาดเล็กยังมีราคาถูกกว่า การออกแบบแปลงของมอเตอร์ DC ต้องแลกเปลี่ยนระหว่างกำลังงาน ความเร็ว ประสิทธิภาพ และการสึกหรอ สเตปเปอร์มอเตอร์มอเตอร์สเตปใช้โรเตอร์ ทำด้วยเหล็กอ่อน มีขดลวดแอคทีฟตามที่แสดงในภาพ A ขดลวดแอคทีฟมีแนวโน้มที่จะยึดโรเตอร์ให้อยู่กับที่ในภาพ B อีกชุดหนึ่งของขดลวดก็จะมีกระแสไหล ซึ่งสร้างแรงบิด และการหมุน มอเตอร์สเต็ปเป็นมอเตอร์ประเภทหนึ่งที่ใช้บ่อย เมื่อต้องการการหมุนที่แม่นยำ โรเตอร์ของมอเตอร์สเต็ป ประกอบด้วยแม่เหล็กถาวรหรือโรเตอร์สนามแม่เหล็กอ่อน กับขั้วแม่เหล็กสำคัญที่ถูกควบคุมโดยชุดของแม่เหล็กภายนอก ที่ถูกสลับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์มอเตอร์สเต็ปอาจจะคิดว่าเป็นลูกผสมระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้า DC และขดลวดหมุน ในขณะที่แต่ละขดถูกเ n e r g จส e ไปตามลำดับ โรเตอร์จะวางตัวเองลงในสนามแม่เหล็ก ที่ผลิตโดยสนามพลังงานขดลวด แตกต่างจากมอเตอร์ซิงโครนัส ในการประยุกต์ใช้ มอเตอร์จะไม่หมุนอย่างต่อเนื่อง มันจะก้าวทีละขั้น คือ หมุน และหยุด จากตำแหน่งหนึ่งไปอีกยังตำแหน่งหนึ่ง ตามขดลวดที่ถูกจ่ายพลัง และหยุดจ่ายพลังงานตามลำดับ โรเตอร์ อาจหมุนไปข้างหน้า หรือหมุนกลับมาข้างหลัง และมันอาจเปลี่ยนทิศทาง หยุด เร็วขึ้น หรือช้าลงในเวลาใดก็ได้ ตัวขับมอเตอร์สเต็ปอย่างง่าย จะจ่ายพลัง หรือหยุดจ่ายพลัง ให้กับขดลวด รวดเดียว ให้โรเตอร์ไปหยุดที่ตำแหน่งใดก็ได้ ไดเวอร์ที่ซับซ้อนมากขึ้น จะสามารถควบคุมพลังที่จ่ายให้ขดลวดสนามตามสัดส่วน ช่วยให้โรเตอร์หยุด ในตำแหน่งระหว่างฟันเฟือง ซึ่งจะทำให้การหมุนเป็นไปอย่างราบรื่นมากโหมดการทำงานลักษณะนี้มักจะเรียกว่าไมโครสเตปปิ้งมอเตอร์สเต็ป ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นหนึ่งในรูปแบบที่หลากหลายมากที่สุดของระบบการวางตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อมีส่วนหนึ่งของระบบการควบคุมเซอร์โวแบบดิจิทัล มอเตอร์สเต็ปมักจะใช้ในเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์แสงและเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิทัล หัวพิมพ์ ลูกกลิ่งป้อนกระดาษ อิงเจ็ตเครื่องพิมพ์เลเซอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมเชิงตัวเลข หรือ CNC เครื่องจักร เครื่องเราเตอร์ ตัวตัดพลาสมาและเครื่องกลึง CNC และในวงการหุ่นยนต์ก็มักจะใช้มอเตอร์สเต็ปมาใช้ในการควบคุมแขนกลของหุ่นยนต์ด้วย เนื่องจากให้ความแม่นยำในการควบคุมสูง สามารถควบคุมได้ง่ายจากตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเอง